สวัสดีค่ะ พบกันอีกครั้งนะคะสำหรับรายวิชาฟู้ดดีไซน์ในตอนสอนทำซอสคาราเมลสูตรหอมหวาน ฉบับทำเองง่ายๆ ที่บ้านค่ะ เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะ ก็ทำคุณพี่สอนทำซอสคาราเมลเนาะแล้วซอสคาราเมลนั้นมันมีมันเป็นอะเป็นยางไงลักษณะมันเป็นซอสที่ว่ามันจะใช้น้ำกับน้ำตาลนะคะเคี่ยวให้ได้ที่เสร็จแล้วเราก็เติมครีมลงไปนะซึ่งซอสคาราเมลเนี่ย สามารถใช้ได้หลายๆอย่างเลย เห็นกันบ่อยๆก็คือเอาไว้ราดบนไอศครีมอย่างเงี้ยอันนี้ก็ก็เหมือนกับป๊อปคอร์นอย่างนี้ได้ไหมคุณพี่ อ๋อ ก็ได้นะก็สามารถเอาซอสคาราเมลเนี่ยไปผสมกับป๊อปคอร์นได้เหมือนกับที่พวกค่ะพี่อดังๆเขาทำกันนะเนาะไม่เอ่ยชื่อนะครับเราไม่ใช่สปอนเซอร์อ่าสำหรับตอนนี้นะคะก็จะเป็นการมีส่วนผสมอะไรบ้างดีกว่าค่ะก็จะมีน้ำตาลทรายนะคะมีน้ำตาลน้ำเปล่า แล้วก็มีในส่วนของครีมแค่นี้หรอะแค่นี้ค่ะเป็นซอสคาราเมลง่ายมากเลยค่ะแบบง่ายจริงๆค่ะตอนแรกคิดว่าแบบซอสคาราเมลนั้นมันต้องแบบโอ้หมีถั่วมีอะไรเยอะแยะแบบแต่พอดูส่วนผสมจริงแล้วมันง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะค่ะ แต่ตอนทำเนี่ยอาจจะไม่ง่ายอย่างที่คิด เพราะมันอาจจะไหม้ได้ง่ายมากๆเลยแล้วเราต้องระวังมาก อะไรที่เกี่ยวกับน้ำตาลเนี่ยมันจะมีความร้อนที่มากยิ่งกว่าจุดเดือดอีกค่ะ ก็ใส่น้ำกับน้ำตาตาลทรายลงไปแล้วเราก็เปิด อล่าสุดอ๋อ ลืมเปิดแกสหมดลพี่ก็ไม่ตั้งใจนะ อ้าว แก๊สหมดปะเนี่ยเด็กชางแก๊สด่วนเลย ฮัลโหล เดี๋ยวจะดเดี๋ยวนี้เลยทีเนี้ย เทคนิคที่สำคัญค่ะอย่าคน อ้าว หนูกำลังจะหยิบเตีนงคนเลย อย่าคน เพราะว่าถ้าเราคนเนี่ย อาจจะทำให้น้ำตาลมันคริสตัลไรซ์ได้ค่ะ ก็คือก็คือจะทำให้น้ำตาลมันตกผลึกได้นั้นเราไม่ควรที่จะกวนกอนข้างๆอะไรอย่างเงี้ย เคยเห็นไหมเวลาเราทิ้งน้ำเชื่อมมาไว้นานๆน่ะ มันจะเป็นเหมือนผลึกอยู่ด้านล่างนั่นแหละค่ะ มันคือคริสตัลไรส์นะคะ คริสตัลไรส์ใช่ทีนี้เราก็อย่าไปคนมัน เราก็อาจจะขยับแล้วก็ที่สำคัญพอเวลาน้ำตาลมันใกล้ได้เนี่ย มันอาจจะมีการไหม้ตรงคอนะคะ เราก็จะต้องคอยเอา พวกการที่ว่าจุ่มน้ำเนี่ยคอยเช็คข้างๆขอบเพื่อไม่ไม่ให้มันไหม้ไม้ใช่เพราะว่าถ้ามันไหม้เนี่ยเราจะแก้ไขอะไรไม่ได้เลยทำใหม่ใช่ไหมใช่ แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญของการทำคาราเมลคือ เราจะต้องห้ามไปไหนเด็ดขาดเพราะว่าใช่เพราะว่าน้ำมัน ใช่ค่ะเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยมันจะไหม้ได้เร็วมากนะตอนนี้มันก็เริ่มเริ่มไหมแล้วอย่างนี้แบบไฟนี้ประมาณไหนไฟกลาง ไฟไฟก็ไฟกลางๆค่ะค่ะ หรือถ้าจะแรงก็คือแบบมันอาจจะเร็วไปหน่อย ใช่ครับก็แต่ว่าพวกนี้เป็นเหมือนเป็นการฝึกสมาธินิดนึงฝึกความอดทนปะคะเพราะว่านั่นะสิพวกอะไรแบบเนี้ยมันมันต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องคอยอยู่กับมันตลอดเวลาใช่ใช่ใช่บางคนใจร้อนมัวแต่ทำอะไรมันมันพลาดไปหมดพี่เคยทำซอสคาราเมลเนี่ยแหละค่ะทำทิ้งเอาไว้เฮ้ยมันยังไม่ได้สักทีออกไปทำอย่างอื่นก่อน กลับมาไหม้เลยค่ะคือมันเร็วมาก เอาตาเลิกใช่ไหมแล้วนี้ก็ต้องเริ่มทำใหม่หมดเลยใช่ไหมเริ่มทำใหม่หมดเลย เนี่ยค่ะเห็นไหมคะ มันเหมือนกับเริ่มมีขอบขอบอยู่ผู้การเนี่ยเราก็ต้องเอาผู้การคอยคอยเหมือนไม่ให้มันไหม เอาน้ำลูกอะค่ะ ไม่ให้ตรงส่วนนี้มันไหมนะคะ ต้องดูเลยรอบรอบๆเลยนะแบบแบบไหนเรียกว่าแบบพอพอใช้ได้หรออ๋อ มันสีมันจะเป็นสีคาราเมลค่ะ สีมันจะออกเป็นสีเหลืองอัมพัน ีเหลืองอัมพันออกเหลืองนวลๆเข้มๆหน่อยมาแล้วแต่บางคนอาจจะชอบซอสคาราเมลที่สีอ่อนหน่อย แล้วก็เอาออกจากเตามาใส่ครีมตอนที่ว่าสีมันยังไม่เข้มมากบางคนชอบซอสสีเข้มๆซอสคาราเมลเสน่ห์มันอยู่ที่ความขมเล็กๆค่ะความขมเล็กๆของมันถูกต้องเลยใช่พี่เป็นคนชอบออกแนวขมๆหน่อยขมๆหน่อยที่ชอบมันจะช่วยตัดเลี่ยนได้กับอย่างอื่นนะคะใช่ใช่ค่ะคอเนี่ยเป็นไงบ้างแล้วไม่กินไหมเลยอ่ะอ้าวตา เดี๋ยวพี่ลองให้ตินตินชิมแบบไม่ไหม้แล้วกันนี่เห็นไหมเนี่ย เห็นไหมคะมันจะมีเป็นรอยไม่ไหม้อยู่ของหม้อเนี่ย ถ้าเราไม่เนี่ยถ้าเราไม่ ไม่ไม่ทำเนาะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะ ก็คือถ้าอยู่ในสตูดิโอแล้วมีกลิ่นอะไรเงี้ย ทุกคนคือได้กลิ่นหมดเขามีความหอมของน้ำตาลที่กำลังแบบระเหยระเหยออกมานะคะอาจจะนานนิดนึงนะคะ แต่พอมันได้ปุ๊บมันจะได้ทันทีเลยค่ะ ก็คืออันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความชอบของคนแล้วแหละว่าจะชอบสีเข้มสีอ่อนอาจติดขมนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอาจจะแบบมันจะความชอบเลยเนาะเดี๋ยวพี่บอกก่อนนะคะ ว่าถ้าสมมติซอสตัวคาราเมลมันได้ที่แล้วเนี่ยเราจะยกมันออกจากเตาแล้วบนโต๊ะเราควรจะต้องมีผ้าเพื่ออะไรเพื่อกันลื่น เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยพอเราเทตัวครีมใส่ลงไปแล้วเนี่ยเราต้องค่อยเราต้องรีบคนเราต้องรีบคนมัน ม่จับตัวเป็นก้อนม่จะกจับตัวเป็นก้อนได้ก็คือเราเตรียมผ้าปูเอาไว้เลยนะคะอย่างนี้ค่ะ อันนี้นะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วกำลังเตรียมสูตรหรือว่าทำทำตามเรานะคะ ก็ระหว่างเตรียมผ้ารองไว้ก่อนนะคะเดือดมากเลยค่ะไม่ใช่น้ำนะคะอารมณ์อเดือดมาก ด้วยเหรอเดือดเพราะว่าอยากอยากจะชิมซอสจะจะทานนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะ ในการแบบมาทำอาหารแบบเนี้ยแบบปกติคือแบบ กินตลอด ใชาเป็นคนรวยๆซื้อกินตลอดแบบ คนรวยอะค่ะ จนพูดแบบเนี้ยได้พูดเยอะค่ะฐานะทางบ้านดี ดีมากเลยค่ะ ทุกวันนี้บินไปการแบบเอ่อร์อยังอยู่ n o แบบร้อยเอ็ด yes มป็นไปกับแอปเองด้วยเองบอาหารพวกนี้แบบไม่ไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยเท่าไหร่บผมกินแบบองาจะปลาร้าจ๊สแอนแบบพวกแบบอ่อมแอนออมัวอะไรแบบนี้ครับัวกคืออะไรคะ พี่มันเป็นอาหารอานาชาติครับผมพีแบบ ชาวเอแบบนิยมกันทั่วทั้งภาคทั้งภูมิภาคเลยขนาดพี่ไม่เคยไปเอพี่ยังไม่รู้จักเลยพอหกพอหกพวกก็คือแบบเป็นการนำเอาแบบลิตเติ้ลกแบบลิตเติ้ลกบที่กำลังเอาลูกออสเนอะที่มีขาอะไรที่ยังไม่ที่ยังไม่มีออกมาจริงดิแล้วก็ป่าอะไรป่าพี่มันอะไรแบบนี้ค่ะที่แบบมามาแล้วก็มาทำอย่างเงี้ย ก็จะได้เป็นรสชาติแปลกแปลกใหม่ยู่เนอะยางงง ก็ต้องลองไปชิมดูค่ะอาจจะแบบระหว่างนี้ระหว่างให้คุณสามีหรือคุณภรรยาที่ทำนี้อยู่ก็จะแบบอาจจะลองชิมถามไปวหาอืม how how you cooking what time อ่ะ เอาภาษาไทยก่อนผมจะถามว่าใช้เวลากี่นาทีประมาณนี้แบบโดยประมาณ how uh, long how long how long yes how long is up cook caramel how long will it take to cook the caramel sauce เวลาในการทำใช่ไหมจากที่สังไทยจะมีการพูดภาษาต่อไปเอาเป็นภาษาอังกฤษ oh, yes because she is she start learning you need to be very careful yes yes uh I'm burn is a brown burn <laughs> brown of มันบราว yes มันเบิร์น่น้องเบิร์นมันเบิร์นโอเคบราวแบบใช่บราวค่ะ พี่ว่าหนูไปกินของเหมือนเดิมดีกว่าพอเลยค่ะบพักก่อนพักก่อนนะคะถ้าสำหรับภาษาที่แบบ ไม่ใช่ภาษา แบบเอาเอาเออะไรแบบไม่ไม่สนใจอันนี้มันเป็ืนเาอะไรเงี้ยแต่มันใกล้จะได้รอค่ะ คุณที่ทำขนมมา มา เริ่มเริ่มเรียนขนมนี้ยังไง คือเป็นความชอบตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะ ชอบทำขนมอมชอบดูรายการอาหารทำไปด้วยพูดไปด้วยนะครับทีวีชัมทีวีเปี้ยนของญี่ปุ่นเนี่ยนั่งติดอยู่หน้าจอเลยหนูก็ดูนะค่ะได้ทีนี้เราก็ทำงานเป็นลูกจ้างมาในระดับหนึ่ง ก็อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ก็คิดว่า ธุรกิจอะไรที่เราอยากทำค่ะอยากเปิดร้านเบเกอรี่สวยๆหรูๆใครๆก็ฝันเขาเป็นความฝันเด็กๆเนาะแบบใช่ไหมครับแบบใครๆก็อยากแบบเปิดร้านเบเกอรี่เปิดร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นแบบไม่ไม่ใช่กิจการใหญ่มากอะไรเงี้ยแล้วก็เลยตัดสินใจคไปเรียนทำอาหารอืมเรียนที่ไหนคะเนี่ยเรียนที่กอร์ดองเบอร์กอร์ดองเบรอนะคะจากจากที่ไหนคะมันมีหลายสาขามากกอดองเบอใช่ เป็นสถาบันสอนอาหารระดับโลกเลยนะคะที่เป็นเป็นคนมีความรู้นะคะไม่ใช่หรือประกาศนะคะไม่ใช่ไก่กาไม่ใช่ไก่กาที่ไหนนะคะไม่ใช่ลูกไก่ทีไหนนะ ตอนนั้นยุคยุคของพี่เหมือนฟังดูนานแล้วเนาะ ยุคของพี่ยังไม่มีกระเบอร์เมืองไทยต้องไป แต่เหมือนองไปอู่ส่วนใหญ่ที่ที่ที่ไปมันต้องไปอยู่ในประเทศ ใช่ พี่ก็ไปลอนดอนประเทศอังกฤษเนี่ยนะเหมือนเชฟ เชฟ เชฟไก่ที่เดียวกัน ไก่ไหนไก่ทอดมา